พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเก็บขยะแบบอัจฉริยะด้วยาฟฟี่เวสต์สังคมเมืองในยุคปัจจุบันมีปริมาณขยะที่ต้องจัดการอยู่เป็นจำนวนมาก จึงพบกับปัญหาขยะล้นถังและขยะเกลื่อนกลาดเกิดเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะนะครับ ใช่แล้วล่ะครับ แต่ตอนนี้นักวิจัยไทยได้พัฒนาระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ สามารถช่วยตรวจสอบปริมาณขยะ และตรวจสอบสถานะการทำงานของรถเก็บขยะได้แล้วนะครับ นักวิจัยสวทช วิจัยและพัฒนา ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ หรือ g r a f f i West เพื่อช่วยบริหาร และวางแผนการจัดเก็บขยะ โดยติดตั้ง ระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง GNSS ที่รถเก็บขยะ และระบบตรวจวัดปริมาณขยะที่ถังขยะทำให้สามารถวางแผนการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะทางและน้ำมันส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง ขยะล้นถังน้อยลง ขยะตกค้างส่งกลิ่นน้อยลง ประโยชน์ของ t r a f f i West สำหรับประชาชนทั่วไป คือ สามารถรายงานถังขยะเต็ม และตรวจสอบสถานภาพการเก็บขยะช่วยลดปัญหาการจราจรจากการเก็บขยะในเวลาเร่งด่วน และในส่วนของเทศบาล สามารถจัดรถให้เหมาะสมกับปริมาณขยะ และบริหารการจัดเก็บขยะนอกถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ได้เริ่มมีการนำไปใช้แล้วที่จังหวัดภูเก็ตสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ west.traffic.in.th วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทช